ในหัวข้อนี้นะคะ ที่เราจะเรียนกันก็คือ บริการกิจการโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในนับตั้งแต่ช่วงเวลา 2540 จนถึง 2560 อันที่จริงแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงปัจจุบันเลยก็ก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆ แต่ว่าอย่างที่ไทม์ไลน์เป็นเรื่องสำคัญนะคะ เพราะเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 เพิ่งบังคับใช้ได้เพียง 2 ปี แล้วเราก็ยังอยู่ระหว่างการเขาเรียกว่า คือแม้เราจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60 นะคะผู้เรียนทุกท่าน แต่บังคับใช้จริงๆ ก็คือบังคับใช้ปี 2561 แล้วก็นำมาสู่การเลือกตั้งในปี 2562 แล้วเราก็ยังไม่ได้มีการกระบวนการที่เรียกว่าเพิ่งจะเปิดสภา เท่านั้นเอง ใช้เวลาในการเลือกตั้งก็ร่วมเกือบหนึ่งปีนะคะ มีประชุมรัฐสภา เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เลยทำให้เรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่ากฎหมายคลอดใหม่นะคะมันจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายอยู่บางตัวนะคะ บางฉบับเพื่อให้สอดรับกับกับการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องสิทธิการเข้าใช้ในวงโคจร แล้วก็รวมถึงบริการกิจการโทรคมนาคมสมัยใหม่ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วก็ก็ต้องย้ำว่าบริการกิจการโทรคมนาคมที่เรากำลังจะพูดกัน ก็คงจะพอเห็นภาพเพียงช่วง2 4 0ถึง2559เนี่ยจะเห็นภาพอยู่ในในการเรียนในสื่อวันนี้นะคะนั้นอาจจะมียกตัวอย่างประกอบบ้างเท่านั้นเองเล็กน้อยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะ เรามาเริ่มที่ตัวรัฐธรรมนูญก่อนเลย เพราะว่าเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี2540มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาตราที่สำคัญอยู่มาตราในเรื่องของเรื่องการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาประกอบกิจการโทรคมนาคม ต่อเนื่องกับบทที่แล้ว ที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ท่านลองกลับไปดูท่านจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ปี2534ที่อาจารย์อ้างอิงให้ท่านดูนะคะแม้จะมีอีก สองฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเกี่ยวกับการฉบับ ซึ่งซึ่งเป็นช่วงรัฐประหาร แล้วก็ช่วงมีการปฏิรูปการเมืองเล็กน้อย อาจารย์ก็จะไม่ได้อ้างถึง เมื่อเราเทียบระหว่างฉบับปี2534 กับปี2540 มีคำที่ชัดเจนมากๆ เลยอย่างที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ก็คือว่า รัฐพึง แต่ฉบับนี้ใช้คำว่ารัฐต้องคำเดียวเองนะคะ เปลี่ยนมาก เปลี่ยนคือ จากที่รัฐเนี่ยพึง หมายความว่ารัฐก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจที่จะเอกชนเข้ามาในกิจการโทรคมนาคม แต่พอใช้คำว่ารัฐต้องปั๊บเนี่ยมันนั่นแปลว่ารัฐมีหน้าที่จะต้องออกกฎเกณฑ์กฎหมาย เพื่อตอบรับกับนโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามา แล้วก็มีการเขียนให้ชัดเจนขึ้นอีกว่า รัฐต้องสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่แค่สนับสนุนเอกชนเข้ามา แต่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาดกำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอันนี้แหละค่ะ เป็นตัวที่ทำให้เราเห็นภาพชัดว่านี่คือการแอบสอบหรือภาษาที่เราเรียนทางระหว่างประเทศเราก็จะเรียนว่า implementation แปลภาษาไทยอีกก็คือการอนุวัตการกฎหมาย แปลอีกก็คือการนำกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาใช้ในวงจรกฎหมายภายในก็คือ เราได้เริ่มนำหลักการระหว่างประเทศที่เราได้เข้าไปผูกพันเนี่ยมาเขียนให้ชัดเจน แล้วก็เริ่มมีการสร้างกลไกหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติจริงๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเเขาเรียกว่าไม่ให้เป็นที่ที่ ตั้งประเด็นของนานาประเทศว่าเราเนี่ยมีความเอาใจใส่กับกติการะหว่างประเทศเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะแล้วยังมีการเขียนอีกว่ากำกับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมีการจัดตั้งหน่วยงานมารองรับ และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงทางอ้อม อันนี้ก็อาจจะยังเรายังมีโครงสร้างบริการบางโครงสร้างนะคะยังมีการผูกขาดตัดตอนอยู่บ้าง ทั้งหมดนี้เขาบอกรวมทั้งยกเลิกและระเว้นการตรากฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน อันนี้แหละค่ะ เป็นตัวที่เราจึงต้องยกเลิกกฎหมายหลายฉบับนะคะ เพื่อกฎหมายที่จะไปเป็นตัวที่สกัดกั้นหรือเป็นตัวที่ทำให้ไม่เกิดเอ่อที่ที่ไปขจัดการแข่งขันของเอกชน ในกิจการโทรคมนาคม เช่น พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เราก็ต้องยกเลิกนะคะ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่เราเป็นลักษณะของการอนุญาตทั้งระบบเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาตวิธีการพอเรายกเลิกเราออกกฎหมายอะไรตามมา ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะคราวนี้เรามาดูต่อนนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะไปดูว่า เอ๊ะเราเรายกเลิกกฎหมายเดิมๆแล้วเรามีกฎหมายกฎหมายลูกอื่นๆ อะไรตามมาบ้างเนี่ยจันขออนุญาตพามาดูในส่วนของมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นมาตราที่เรียกว่า ปฏิรูปวงการโทรคมนาคม กฎหมายโทรคมนาคม นโยบายโทรคมนาคม ครั้งแรกและสำคัญที่สุดที่เดิมท่านจำได้ใช่ไหมคะ กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมอยู่ในรูปพระราชบัญญัติ แต่วันนี้กฎหมายโทรคมนาคมถูกบรรจุเขียนใส่ในระดับรัฐธรรมนูญในมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540 เป็นครั้งแรก แล้วก็ต่อเนื่องมาฉบับ 2550 ต่อเนื่องมาถึงฉบับปัจจุบัน 2560 แม้เนื้อหาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลง อยู่บ้างนะคะเรามาดูจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปก่อน จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปเป็นการมองว่าวรรคที่หนึ่งอยู่ด้านขวามือเราเนี่ยนะคะจะเลยเทียบกับมาตรา87 เมื่อสักครู่นี้เพื่อเห็นว่าเมื่อเราจะเปิดบริการกิจการโทรคมนาคมเสรีและมีการแข่งขันของเอกชนละ เรามาดูว่าฝากฝั่งเรื่องทรัพยากรเนี่ยเรามีหลักการรัฐธรรมนูญอย่างไร มีหลักการว่าคลื่นความถี่ เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ นะคะเพราะนั้นก็จะเริ่มมีกลไกในการจัดสรรคลื่นความถี่ ที่ในลักษณะของการออกใบอนุญาต ไม่ใช่แบบอนุญาตแบบเดิมละเพราะถ้าแต่เดิมเรามองว่าเป็นของรัฐ รัฐแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้อนุญาตและจัดทำนะวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาตินะคะแล้วก็ต้องทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเด็นที่ 2 ที่อยู่ในวรรคสองก็คือ จะมีการจัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนะคะ อิสระอย่างไรรูปแบบอย่างไรนี่แหละค่ะเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปในในบทนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น องค์กรนี้จะทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะตามวรรคหนึ่งแล้วก็กำกับดูแลการประกอบกิจการ เพราะฉะนั้นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติแปลว่าเราต้องมีการบัญญัติกฎหมายลูกออกมา ซึ่งก็คือระดับพระราชบัญญัติในสองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องนั้นจะต้องเป็นเรื่องจะตั้งองค์กร 2. จะต้องเป็นกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับการประกอบกิจการ ซึ่งการประกอบกิจการตอนนั้นท่านสังเกตให้ดีนะคะ เราใช้คำว่าวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคมนาคม เพียงแค่คำว่าวิทยุโทรคมนาคมเนี่ยก็อาจจะดูแปลกตาละก็ในระยะต่อมาก็ก็คำคำว่าวิทยุตรงนี้ก็ถูกตัดออกเพราะจริง ๆแล้วมันเคยมีการตั้งข้อสังเกตนะคะหากท่านสนใจท่านอาจจะไปดูในบทความที่อาจารย์เคยเขียนไว้ในตามที่อาจารย์อ้างอิงไว้นะคะแล้วก็ ในวิทยวิทยธ์ลของอาจารย์เองเราก็จะเขียนประเด็นนี้ไว้ว่า ทำไมเรายังต้องใช้คำว่าวิทยุโทรคมนาคม เพราะจริงๆ โลกโทรคมนาคมมันไม่ได้มีเฉพาะการผ่านช่องทางของการใช้คลื่นความถี่วิทยุเท่านั้น เพราะฉะนั้นการไปเขียนอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการจำกัดการใช้ตัวบทกฎหมายนะคะในท้ายที่สุด คำนี้ก็ได้ถูกลบออกไปนะคะ ก็อาจจะเป็นช่วงแรกที่เรายังมีความไม่มั่นใจนะคะ ราะนั้นพอรัฐธรรมนูญ50 แล้วก็ 60ฉบับปัจจุบันก็ไม่มีคำว่าวิทยุอีกต่อไปละนะคะทีนี้ทั้งนั้นก็มีในส่วนของวรรคสามก็จะพูดถึงรายละเอียดว่าการจัดการจัดสรรนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนระดับชาติระดับท้องถิ่น ในด้านการศึกษาวัฒนธรรมความมั่นคง ในเรื่องการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติเนี่ยถ้าหากเราพูดถึงนโยบายกับบริการที่เกิดขึ้นในปี 40ถึง59 แม้กระทั่งในปัจจุบันเองเนี่ยนะคะ เราจะเห็นว่าการจัดสรรเพื่อประโยชน์ในระดับชาติเนี่ยเราเห็น โดยเฉพาะในเรื่องวงการโทรคมนาคม การประมูลคลื่นความถี่วิทยุ 3G 4G ก็จะเรียกว่าเป็นการประมูลระดับชาติ แต่สิ่งที่เราจะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นในการทำให้เห็นภาพจริงปฏิบัติจริงก็คือในระดับท้องถิ่นนะคะอาจจะมีบ้าง เช่น การตั้งวิทยุชุมชนแต่ก็ยัง เรายังทำได้ไม่ถ้าเทียบกับในระดับชาติเนี่ยเราทำไปได้ค่อนข้างเรียกว่าทันนานาประเทศทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งข้อสังเกตไว้ ยิ่งในระยะแรกเนี่ยระดับท้องถิ่นเนี่ยแทบจะลืมไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพบในเนื้อหาต่อต่อไปนะคะโดยเฉพาะในด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยเฉพาะวิทยุโทรทัศน์ ระดับท้องถิ่น เราจะดีไซน์เราจะออกแบบกฎหมายลูกยังไงแล้วจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอกชน ลงไปสนใจ บริการวิทยุโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่นได้อย่างไรนะไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งหมดนี้กิจการเหล่านี้ต้องแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ภายใต้กติกาชุดเดียวกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาก่อนว่าแล้วรูปแบบบริการของเราเนี่ยเขาจะจัดสรรยังไง ก็ต้องจัดสรรให้สอดรับกับนโยบายของรัฐนะนี่คือเหตุผลที่เราต้องดูรัฐธรรมนูญก่อน